สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านดวนะนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทีเอสครับวันนี้ผมก็จะมาแบบบอกว่าปีใหม่ นี้เปลี่ยนคีย์บอร์ด ใหม่หน่อยนะ ก็มีบูคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดผมนะ ครับเนี่ยนี่ครับ Ui, dia di dulu pegang barang. Yeah. อนนี้ก็ได้คือแล้วแหละ ก็ยังมีคีย์บอร์ดตัวใหม่ก็คือเมื่อกี้มันบักนะครับ อย่าไปสนใจมันกันนี้ก็เป็นแอนเทแอนแฟนเทคอะตอม MK 887นะเป็นบลูสวิตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเมื่อกี้ก็น่าจะโดนลิขสิทธิ์แล้วล่ะมั้งก็ว่าผมไปกดผิดไปโดนสเปกว่าเนี่ยบลูสวิตแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เดี๋ยวออกล่องให้ดูนะครับ ได้ได้เปนคีย์บอร์ดนี้อ่ะ ผมตอนแรกมัน ผมไปเช็คในเว็บไดเวอร์ไม่มีแล้วผมก็ต้องไปทักหาแฟนเพจเขาเพื่อเอา เอาไปทำหาเขาเพื่อเอาไดเวอร์คนไดลิงโดดไดเวอร์กระจอกไม่ใช่ลิงโดดไดเวอร์กระจอลิงโดดไดเวอร์คีย์บอร์ดนะนี่ก็เป็นบูสวิตนะนี่ครับตูดมันนี่นะผมเอากล่องมาให้ดูนะครับว่า มันได้อะไรบ้างกันหนึ่งครับ ผมเดี๋ยวมาครับนี่นะทุกคนก็จะเป็นกล่องตัวคีย์บอร์ดของมันนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับประกันสองปีนะครับมันก็จะเขียนรายละเอียดไว้ว่าแฟนเพจอะตอม r าสีนะครับ ก็จิเก็จะแถมให้มาก็มี นี่ครับ ป้องกันสิ่งนี้นะครับ ป้องกันคลิกเบิลปุ่มกดรองรับอยู่ที่ 20ล้านครั้งนะครับ มีไฟถึง19เฉดสี มีมาโครปุ่มด้านล่างมันจะเป็นปุ่มใสมันเป็นด้านล่างใสนะครับ ให้ไฟมันสะท้อนนะ อันนี้ถือว่าดีมากนะครับ เพราะว่าที่ผมไปดูข้อหาข้อมูลมาเพราะว่าน้อยมากที่คีย์บอร์ด มันจะขึ้นราคาถูกจะมีแบบนี้ แล้วก็มีสวิตช์นะ ให้เลือกสองตัวนะครับ นี่ของผมจะเป็นตัวบลูนะครับนี่ครับบลูสวิชนะครับส่วนด้านหลังตอนนี้ก็ประกันสองปีนะครับ เปลี่ยนซ่อมซ่อมทันทีครับไม่ไม่ได้ เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเลยอ่ะไม่มีฟังก์ชันด้านหลังก็จะไปสนใจครับดูสูงดูแคลนนะครับ ไม่ต้องมาวัดกันครับไม่ต้องมาวัดกันมีถูกดูแคลนอะไรเงี้ย็จะโยเข้าเฉย ก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาไดเวอร์กันนะครับ เดี๋ยวเรายอกกล้องก่อน นี่หน้าตาไดเวอร์ครับ นี่นะ อันนี้สามารถเซตได้เลย อันนี้ผมเซตเอาไว้ประมาณนี้คมผม นี่คือฟรีไฟนะครับ ไฟประมาณนี้ไมครับอีกอันหนึ่งวันนี้ อันนี้ไม่ อันนี้ไมครับ V2 นะครับ อันนี้โรบอกนะครับ มันจะเซตตาม ชาอันนี้โปรไฟล์หนึ่งอย่าไปสนใจฮะ เออในในไหนก็นี้แหีะจะสอนเซตไฟเลยแล้วกัน แล้วก็กดลง Lightning Setting นะครับ แล้วก็มาเลือกเลย ว่าผมชอบอันนี้สำหรับอื่นก็เอาเป็นเธอแล้วกันนี่นะครับก็ได้เป็นหรือคนไม่ ถ้าเราปรับเซนเมื่อกี้ อันนี้เราจะดำหมดครับแต่เราคลิก มันจะออกเป็นแถบหมดเลยนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะ ก็หลายคนก็เคยใช้กันอยู่แหละเพื่อนผมก็เอามาเซลเพื่อนโดยเฉพาะ เหมือนเซลเพื่อนตัวเองบ้างแหละ อะไรบ้างแหละก็พอเสร็จก็ อันนี้ผมต้องเชื่อ จะตอมที่ผมให้ได้ใกล้ๆเดิมนี่เสร็จเรียบร้อยฮะก็เดี๋ยวเราไปดู การใช้งานเลยรครับเอาเฮ้ยใช้งานจริงเลยครับอันนี้ผมทดสอบแบบเกมไมครับนะ ต้องค่าเคดินะครับ ต้องรับเลิ่ก่อนยี่สิบล้านครับเปลี่ยนก็ซื้อสืิอมาผมทำงก็ซื้อสืิอมาเปลี่ยนนะครับแต่ต้องดูให้ถูกนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดแมคคาเคิลตัวใหม่ล่าสุดของผมนะครับก็ทุกคนอาจจะได้ยินเปิดแบบนี้พบในหลักในหลักที่มาว่าผมก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แล้วนะครับตัวตัวเก่าใช้อยู่ไหมใช้ครับแต่นานๆทีใช้อันนี้ผมเอาดึงมาจากโรงงานแม่สำหรับที่นี้ขอจบไปเพียงนี้ผมขอ อเป็นไฟคืนก่อนแล้วทีนี้ก็ขอจบ่เพียงนี้นะครก็สำหรับคลิปนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายทุกคน สวัสดีครับ ไปแล้วครับ เราได้คีย์บอร์ดต่อมาคินหน่อยในมัมมี่บูสวิตเคลักกุย